ดีค่ะแม่โอ๊ตเองนะคะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องอะไรคำขึ้นตกขึ้นต้นด้วยประโยคนี้ทุกทีเลยนะคะก็จะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรวบรวมนะคะโฆษณาของน้องๆในปีนี้ในปีนี้นะคะ ว่าน้องๆเนี่ยได้เขาเรียกว่าโฆษณากับ บริษัทหรือสินค้าอะไรกันบ้างนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่ตกหล่นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เขียนทิ้งเอาไว้ข้างล่างได้นะคะ ว่ามีตัวไหนนะที่คุณแม่ลืมอะไรแบบนี้นะคะ เฉพาะของปีนี้นะคะ2562 นี้เองนะคะ ก่อนเราจะขึ้นปีใหม่เนี่ยเราก็เลยจะรวบรวมนะคะผลงานของน้องๆนะคะ ในเรื่องเกี่ยวกับข้อแรกที่แม่จะทำคือโฆษณานะคะ ก็ไปดูกันยาวๆเลยนะคะ Hi Guide is a communications competition aimed to entertain and engage audiences by breaking down science, communication and technology into three-minute presentation. This is FameLab's fourth year running. great. Good, good. Nice to see you. And you too. Yay. So today we've been talking about presentations and maybe you've got some presentation skills to share with the people. Wow, sure, maybe three things I want to share today. So first, know what you are talking about when it comes to science, content and fact is really important. Second thing, make it simple. Simplify the content and make it relate to the people. And lastly, just enjoy the moment. Fantastic tips. Hey, น้องเชอร์ต้องเน่ใจเปลี่ยนเสื้อแล้วเยี่ยมซ้อมเต้นแล้ว อาบด้วยกันเหรอทาแป้งเล่าจากจุดนี้ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ผ่านทางรถไฟติดอีก 20 นาที ตอนนั้นเหงื่อคงออก หลังจากจุดจอดรถเข้างานต่ะหญิง 15นาที เพราะพวกเราหล่อเหงื่อจะกระแลน่าจะชุ่ม ต่อแถวจับมืออีก 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้นเป็น4 ชั่วโมงครึ่ง แป้งอะเอาไม่อยู่หรอกหนองน้ำหนึ่ง เราขอโทษ เฮ้ยูเราจะกินขแอร์เสียวะทุกคนตั้งขาตอนลึก ชูมือขึ้น เป่าจักรแงเพื่อนทางขวา าบหรอ อดเจอน้องเชอร์เลย แล้วไม่มีทางออกอื่นเนาะเอ็กซิ o โรออนทางออกของกลิ่นกาย ใกล้ทุกครั้งอย่างมั่นใจ สพิเศษที่เซเว่นอีเดลเว่นเท่านั้นเพียง 3,270บาท24มกราคมถึง 31 มีนาคม 2562ซัม s a m ก u n g g a l a ่ y Z6 Plus จาก True Move H ละทั้งความ อามันสิ alright alright แล้วลุกขึ้นมาใช้ชีวิตที่มีนี้ everyday ชีวิตของเราก็เป็นคนและหาสิ่งใหม่ๆเคลื่อนไหวชีวิตไปตามสไตล์ของคุณเอง ทุกสายตา เครื่องยนต์ใหม่แรงเร้าใจ สนุกแบบไร้ขีดจำกัด ครบกว่าคุ้มกว่า New a t i v มิลินดามิกซีกใหม่ คราวนี้จะเป็นรถอะไรนะ ส้มนี่ท็อปปิคอลปนตังหากไหนมาลองสิ ใหม่ินดา มิกซ์อิดกินออเรนจ์และท็อป i c a l f r u รสชาติความสนุกไม่ซ้ำนี่เอง ลองเลย มินดา มิกซ์ x It ใหม่และหลากหลายรส ฮะ อ๋อ เป็นเรื่องเข้าใจผิดมันไม่มีอะไรเลย วันนั้นก็แค่ไปดื่มมิลินดา มิกซ์อิดอะ กลิ่นออเรนทัพพิโกฟู้ดสนุกกันมาก ๆ เลย ก็ก็แค่นั้น นี่นี่นี่เธอเป็นนักล่าปะนักล่าอะไรหรอ นักล่าก็น่ารักไงเออโทษนะ อายุเกินสิบห้ายังก็อยากรู้ว่าเป็นนางสาวหรือว่าเป็นนางฟ้า ลองดูไหมก็ได้ อร่อยอ่ะ ดีกันนะ ดีก็ได้ตั้งแต่ได้เจอส้มชีวิตก็มีแต่ความสดชื่น คำก็ส้มสองคำก็ส้มส้มอะไรนักหนาเนี่ย นี่มิดินดามิกซ์อิดกลิ่นออนเดนและช็อปปิคอฟฟู้ดที่เราพูดถึงลองปะอืม สดชื่นจริงด้วย เชื่อแล้วจ้าตาโตเลย บอกแล้ววันหลังอย่างงอนเข้าใจไหม 12 plus x ร์ k 4 8 favorite perfume collection. ถ้าโลกนี้มีคู่จิ้น คู่ไหน คู่กันแล้ว wind is... Let's drink. อย่าลืมมาดื่มออคาเฟ่กันนะคะ หุยครับ ออคาเฟ่คู่กับเมนูไหนก็อร่อย ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกันทำให้ธรรมชาติ ค่อย ๆ กลับมาสวยงาม เราร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 300 ล้านใบ แต่เราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เราจะก้าวต่อไป มารวมพลังด้วยกันอีกครั้งนะครับ ุดยอดเลยครับ ขอบคุณที่ไม่รับถุงพลาสติกนะคะ อินเทรนอะใช้ถุงผ้าด้วย ไม่รับถุงพลาสติกครับ ไม่รับถุงพลาสติกค่ะ ไม่รับถุงพลาสติกครับ ขอบคุณที่ไม่รับถุงพลาสติกครับ ทุกครั้งที่ไม่รับถุงพลาสติก ร่วมสมทบทุนให้แก่อาคารนวมินทราบพิษ 84พรรษาโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลในชุมชนและโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารรวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศเย้ลดวันละถุง คุณทำได้วัยรุ่นไทย มาช่วยกัน ลดใช้พลาสติก หน้าเด็ก ขาตาย บตหมด อาการเนี้ย ต้องชาร์จชานมบุก ใหม่ชานมบุกออคาเฟ่หอมชาสุดๆ ไม่เหมือนใครด้วยเม็ดบุกบราวชูการนำเข้าจากไต้หวันเกี๊ยวหนึบๆกรุบกรุบกลิ่นบราวชูการหอมเนอะได้รสชาติเต็มจนจัดจืนเม็ดบุกหนึบบกรุบกรุบ หมดแล้ว อ่ะ อ่ะให้แก้วนี้ก็หมด ขอเวลานอกไปเอาคาเฟ่แป๊บ มาลองชาร์จชานมบุก บาชูก้าจากออคาเฟ่ที่ สงครามความอร่อย ที่ใครก็ไม่อาจต้านทานได้ Grab Food Mega Sale มหกรรม อิ่มอร่อย ยกกำลัง3อิ่ม1ลดสูงสุด70%อิ่ม 2 ยิ่งสั่งยิ่งได้ กับส่วนลดกว่า 5,000 เมนูอิ่ม3รับรางวัลใหญ่ พาไปมาดีฟ Grab Food Mega Sale จัดหนัก จัดเต็มทุกเมนูโปรด และโปรโมชั่นพิเศษอีกเพียบ Grab Food ลดสุดปังยิ่งสั่งยิ่งได้ Grab 11 11 1 แถม 1 จัดเต็มตลอดเดือน Grab 1ครั้งแถม 1 สิทธิ์ส่วนลดจากเครือเซ็นทรัลจัดเต็มกับดีล 1 แถม 1 จาก Grab Food พร้อมรับแคชแบ็ก11 บาท เมื่อจ่ายผ่าน Grab Pay Wallet 11 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคมนี้เท่านั้น เป็นยังไงล่ะ ผลงานของน้องๆนนะคะที่ผ่านมานะคะ ก็แต่ละ อันแต่ละโฆษณาก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินนะคะ ได้ทุกโฆษณาเลยนะคะ แล้วปีต่อๆไปนะคะ เราก็จะเป็นกำลังใจให้น้องๆ แล้วก็จะดูต่อไปว่าจะมีอะไรให้เรานะคะได้ติดตามกันอีกเนาะนะคะวันนี้คุณแม่ว่าไปก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามนะคะกดติดตาม แล้วถ้าเกิดใครยังไม่กดกระดิ่งนะคะ กดกระดิ่งนะคะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่นะคะในการทำคอนเทนต์ที่จะเอามาให้ทุกๆคนนะคะ ตลอดไปเท่าที่จะมีกำลังอยู่นะคะโอเค วันนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วคลิปหน้าค่อยมาดูกันว่าแม่รวมสถิติอะไรของน้องๆนะคะ ในปีที่ผ่านปีนี้เพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะโอเควันนี้ไปกันค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย